เซียนเป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนเริ่มแรกได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทย ประชาคมอาเซียนจะช่วยส่งเสริมด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และประชาคมอาเซียนประกอบไปด้วย 10 ประเทศได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศพม่า ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศบรูไน และประเทศสิงคโปร์ ซึ่งในแต่ละประเทศจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป ประเทศอินโดนีเซีย เมืองหลวงคือ เมืองจาการ์ตา สกุลเงินคือรูเปีย ภาษาที่ใช้คือภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาราชการ ประเทศพมา่า เมืองหลวงคือเนปิดอ สกุลเงินคือจาร์ดภาษาที่ใช้คือภาษาพมา่า เป็นภาษาราชการ ประเทศไทย เมืองหลวงคือ กรุงเทพมหานคร สกุลเงิน บาท ภาษาที่ใช้คือภาษาไทย ประเทศเวียดนาม เมืองหลวงคือ กรุงฮานอย สกุลเงินคือดงภาษาที่ใช้คือภาษาเวียดนามเป็นภาษาราชการ ประเทศมาเลเซีย เมืองหลวงคือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สกุลเงินที่ใช้ลิงกิต ใช้ภาษามาเลเป็นภาษาราชการ ประเทศฟิลิปปินส์ เมืองหลวงคือ กรุงมะนิลา สกุลเงินที่ใช้ เปโซ ใช้ภาษาตะกะเลาะเป็นภาษาราชการ ประเทศลาว เมืองหลวงคือ เวียงจันทร์สกุลเงินที่ใช้กีบ ภาษาที่ใช้คือภาษาลาว เป็นภาษาราชการ ประเทศกัมพูชา เมืองหลวงคือพนมเปญ สกุลเงินที่ใช้ เรียว ภาษาที่ใช้คือภาษาเขมร เป็นภาษาราชการ ประเทศบรูไนเมืองหลวงคือปันดาเซรีเบกวัน สกุลเงินที่ใช้ดอลลาร์บรูไนภาษาที่ใช้คือภาษามาเล เป็นภาษาราชการ และประเทศสิงคโปร์ เมืองหลวงคือสิงคโปร์ สกุลเงินที่ใช้ ดอลลาร์สิงคโปร์ ภาษาที่ใช้คือภาษามาเล เป็นภาษาราชการ may not know where to go. Shine, shine your way. Open road, but it's still dark. Build a fire from a spark and shine, shine your way. Feed the feeling in your heart. Don't conceal it, then you'll start to find, find your way. say All of your tears will dry faster in the sun Starting today Shine, shine, shine, shine your way There's an open sky and a reason why you shine, shine there's so much to learn And now it's your turn to shine Shine your way There's a feeling deep inside You can let it be your guide to find Find your way And there's no time for us to waste Gotta take a leap of faith and fly Fly away